34 เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ วัตถุประสงค์นะคะ เพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธีการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ จากตารางนะคะ เราจะแบ่งเป็น 3 กรณี โดยที่ a และ b เป็นค่าคงที่ใด ๆ และ u เป็นตัวแปรนะคะ กรณีที่ 1 ถ้าตัวถูกหาปริพันธ์อยู่ในรูปของ รากที่สองของ a ยกกำลังสอง ลบ b ยกกำลังสอง คูณกับ u ยกกำลังสอง เราจะแทน u เท่ากับ a ส่วนด้วย b ไซน์เซตา เมื่อจัดรูปแล้วนะคะ จะได้เป็น a cos เซตา กรณีที่สองนะคะ ถ้าตัวถูกหาปริพันธ์อยู่ในรูปของ รากที่สองของ b ยกกำลังสอง คูณอยู่กับ u ยกกำลังสองลบ a ยกกำลังสองเราจะแทน u เท่ากับ a ส่วนด้วย b เศษเซต้านะคะ เมื่อจัดรูปแล้วจะได้เป็น a แทนเซต้าและกรณีที่ 3 นะคะ ถ้าตัวถูกหาปริพันธ์อยู่ในรูปของ รากที่ 2 ของ b ยกกำลังสองคูณ u ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสอง เราจะแทน u เท่ากับ a ส่วนด้วย b แทนเซตานะคะ เมื่อจัดรูปแล้วเราจะได้เป็น a sec เซตามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างแรกตัวอย่างหนึ่งนะคะ จงหาปริพันธ์ของเซตหนึ่งส่วนด้วย x ยกกำลังสอง คูณกับรากที่สองของ 16 บวก x ยกกำลังสอง dx นะคะ วิธีทำพิจารณาในส่วนที่เป็นรากที่สองนะคะ ซึ่งอยู่ในกรณีที่สาม โดยที่ a เท่ากับ4 b เท่ากับ 1 และ u เท่ากับ x นะคะ เราจะกำหนดให้ x เท่ากับ 4แทนเซตาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้เป็น dx เท่ากับ 4เซกยกกำลัง2เซตา d เซตานำทั้งหมดแทนกลับไปที่โจทย์นะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ4เซกยกกำลังสองเซตาหารด้วย4แทนเซตาทั้งหมด ยกกำลังสองคูณอยู่กับ4เซกเซตาดีเซตาหลังจากนั้นนะคะเราจะจัดรูปนะคะจะได้เท่ากับปริพันธ์ของเซกเซตาหารด้วย 16 คูณอยู่กับแทนยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะเราจะแทนแทนเซตาเท่ากับไซน์เซตาส่วนด้วยคอสเซตาลงไปนะคะ เราจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน16คูณอยู่กับปริพันธ์ของ1ส่วนด้วยคอสเซตาคูณอยู่กับคอสยกกำลังสองเซตาหารด้วยไซ์ยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะคอสเซตาตัดกันได้นะคะเราก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบหกคูณอยู่กับปริพันธ์ของคอสเซตาหารด้วยไซ์ยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนคอสเซตาดีเซตา ให้เป็นดีไซน์เซต้านะคะ จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน16คูณอยู่กับปริพันธ์ของเศษ 1 ส่วนด้วยไซน์ยกกำลังสองเซต้าดีไซน์เซต้านะคะ เราจะย้ายไซน์กำลังสองเซต้าขึ้นไปข้างบนนะคะ แล้วก็หาปริพันธ์ออกมา ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน16คูณอยู่กับเศษ1ส่วนไซน์เซต้าบวก4แต่เรายังไม่ตอบที่ตัวแปรเซต้านะคะ ก็คือเรายังไม่ตอบที่ตรงนี้ เราจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นตัวแปร x ก่อน นะคะ จาก x เท่ากับ4แทนเซตานะคะ เราจะได้แทนเซตาเท่ากับ x ส่วน 4นำด้านทั้งหมดมารวมรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ โดยที่แทนเซตาคือ x ส่วน 4 ด้านที่เหลือจะเท่ากับ รากที่ 2 ของ 16 บวก x ยกกำลัง2นะคะ ดังนั้นจากที่เราได้หาปริพันธ์ไว้ในรูปของตัวแปรเซตานะคะ จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เราจะได้ไซน์เซตาเท่ากับ x ส่วนด้วยรากที่2ของ 16 บวก x ยกกำลังสองนะคะ ดังนั้นคำตอบของเราก็จะเท่ากับลบเศษ1ส่วน 16 คูณอยู่กับรากที่2ของ 16 บวก x ยกกำลังสองหารด้วย x นะคะบวกค่าคงที่ 4 ตัวอย่าง 2 จงหาปริพันธ์ของ x ส่วนด้วยรากที่2ของ x ยกกำลังสองลบ 6x dx วิธีทำนะคะ จากโจทย์ รากที่ 2 ของ x ยกกำลัง2ลบ 6x ต้องนำมาจัดรูปใหม่ก่อนนะคะ เป็นรากที่ 2 ของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย9โดยที่ a คือ3 b คือ 1 และ u คือ x ลบ3นะคะ ซึ่งตอนนี้จะอยู่ในกรณีที่ 2 นะคะ เราจะกำหนดให้ x ลบ3เท่ากับ 3เซกเซตาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้เป็น dx เท่ากับ 3เศษเซตาแทนเซตาดีเซตาแทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ3เศษเซตาบวก 3หารด้วย3แทนเซตาคูณกับ3เศษเซตาแทนเซตาดีเซตานะคะ3แทนเซตาสามารถตัดกันได้ เราก็จะจัดรูปนะคะ ได้เป็นปริพันธ์ของ3เศษเซตาบวก 3 ทั้งหมดคูณด้วยเศษเซตาดีเซตานะคะ สร็จแล้วเราก็จะกระจายกลับเข้าไปนะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ 3เศษกำลังสองเซต้าบวก3เศษเซต้าดีเซต้าหาปริพันธ์นะคะ จะได้เท่ากับ3แทนเซต้าบวก 3คูณอยู่กับล็อกของค่าสมบูรณ์ของเศษเซต้าบวกแทนเซต้าฐาน e นะคะบวกค่าคงที่ 4 อย่าลืมนะคะ ว่าเรายังไม่ตอบที่ตัวแปรเซต้านะคะ จาก x ลบ3เท่ากับ3เศษเซต้า ดังนั้นเศษเซต้าของเราก็จะเท่ากับ x ลบ3ส่วนด้วย3นะคะนำด้านทั้งหมดเลย มาลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ จากโจทย์ที่ได้หาปริพันธ์ไว้อยู่ในรูปของตัวแปรเซต้าเราก็จะแทนแทนเซต้าเท่ากับ รากที่ 2 ของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย 9หารด้วย3นะคะ และเศษเซต้าเราก็จะแทนด้วย x ลบ3ส่วน 3 กลับลงไปนะคะ ก็จะได้คำตอบออกมาดังนี้นะคะ ตัวอย่าง 3 จงหาปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วย 6x ลบ x ยกกำลัง2 ทั้งหมดยกกำลังเศษ3ส่วน 2 dx นะคะ วิธีทำ เราจะนำ 6x ลบ x ยกกำลัง2 มาจัดรูปใหม่นะคะ ซึ่งจะได้เป็น ลบ x ยกกำลัง2ลบ 6x นะคะ ซึ่งจะเท่ากับ 9 ลบกับ x ลบ 3 ทั้งหมดยกกำลัง 2นำ ค่าเหล่านี้นะคะแทนกลับไปที่โจทย์ ก็จะได้เท่ากับปริพันธ์ของเซตหนึ่งส่วนด้วยรากที่สองของ 9 ลบกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองและทั้งหมดยกกำลังสาม dx นะคะซึ่งอยู่ในกรณีที่ 1 โดยที่ a คือ 3 b คือ 1 และ u คือ x ลบ3นะคะ เราก็เลยกำหนดให้ x ลบ3เท่ากับ3สายเซตา หาค่าเชิงหนุพันธ์นะคะ จะได้เป็น dx เท่ากับ3 cos เซตา d เซตาแทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะ จะได้เท่ากับ ปริพันธ์ของ 3 cos เซตาหารด้วย 3 cos เซตาทั้งหมดยกกำลัง 3 d เซตา3 cos เซตาตัดกันได้นะคะ เราก็จะได้เท่ากับปริพันธ์ของเศษ1ส่วนด้วย 9 cos ยกกำลัง2เซตา d เซตา นั่นก็คือปริพันธ์ของเศษยกกำลังสองเซตาส่วนดเก้าดีเซตานั่นเองนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะหาปริพันธ์ออกมานะคะ จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน9คูณอยู่กับแทนเซตาบวกค่าคงที่ c ค่ะ อย่าลืมว่าไม่ตอบที่ตรงนี้นะคะ จาก x ลบ3เท่ากับ3ไซน์เซตาจะได้ไซน์เซตาเท่ากับ x ลบ3ส่วน3 นำด้านทั้งหมดนะคะ มาลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบก็คือเศษ1ส่วน9คูณอยู่กับ x ลบ3หารด้วยรากที่ 2 ของ9ลบกับ x ลบ3ทั้งหมด ยกกำลัง2บวกค่าคงที่ 4 ค่ะ ตัวอย่าง4 จงหาปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วย x ยกกำลังสอง คูณกับรากที่ 2 ของ 1 บวก 4x ยกกำลังสอง dx วิธีทำนะคะ 4x ยกกำลังสอง เราก็จะเขียนใหม่เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลังสอง เราก็จะได้ a ของเราคือ 1 b คือ 1 และก็ u คือ 2x นะคะ ซึ่งอยู่ในกรณีที่ 3 เราก็จะกำหนดให้ 2x เท่ากับแทนเซตานะคะ หาค่าเชิงอนุพันธ์จะได้ 2 dx เท่ากับ เศษยกกำลัง2เซตา d เซตาแทนกลับไปที่โจทย์นะคะ จะได้เท่ากับปริพันธ์ของ2เศษเซตาหารด้วย แทนยกกำลัง2เซตา d เซตาเราจะเปลี่ยนแทนเซตาเท่ากับไซน์เซตาส่วนคอสเซตานะคะ และเศษเซตาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนคอสเซตาเราก็จะได้เท่ากับ 2 คูณอยู่กับปริพันธ์ของคอสยกกำลัง2เซตา หารด้วยคอสเซตาคูณกับไซน์ยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะคอสเซตาตัดกันได้ เราก็จะได้เท่ากับ 2คูณอยู่กับปริพันธ์ของคอสเซตาส่วนด้วยไซน์ยกกำลังสองเซตาดีเซตานะคะคอสเซตาดีเซตาเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นดีไซน์เซตานั่นก็คือจะเท่ากับ 2 คูณอยู่กับปริพันธ์ของ 1 ส่วนด้วยไซน์ยกกำลังสองเซตาดีไซน์เซตานะคะ เมื่อหาปริพันธ์ก็จะได้เท่ากับ ลบ2ส่วนด้วยไซน์เซตาบวกค่าคงที่ 4 จาก 2x เท่ากับแทนเซตานำด้านทุกด้านมาลงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ และจากที่เราได้หาปริพันธ์ไว้แล้วนะคะ อยู่ในรูปของไซน์เซตาเราจะแทนไซน์เซตาเท่ากับ 2x หารด้วยรากที่ 2 ของ1บวก 2x ทั้งหมดยกกำลัง 2 ลงไปนะคะ สุดท้ายคำตอบของเราก็คือ ลบของรากที่ 2 ของ1 บวก 2x ทั้งหมดยกกำลัง 2 ทั้งหมดหารด้วย x นะคะ บวกค่าคงที่ 4 บทสรุปนะคะ เราก็ได้ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์ โดยวิธีการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะ